บทยังโกสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโมจังกาจตถาปเรสามานุเปกโมจังกา สัตเตเตสัพดัสินา โมยินาสมรคาตาภาวิตามหุลิกตาสร้างวัตันติอภิญญาญาณิบานายาจโบติยา เอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพัง เอกัสมิงสมเยนะทุโมคัลลานังจักสปัง ยีลาเนตุกิเตนิสวาโมชังเยสตเนสเยเอจะตังอภินันทิตวานโรคามุจิงสุตังคเน เอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพัง เอกดาธรรมราชาปีเกรัญเยนาปิปิริโตจวนดาเทเรนตัญเยวาปนาเปตวานาสาตรังสามโมดิตวาจาบาธาตัมหาบุทธาสิทารโส เอเตนะสัจวาเจนะสุทิเตโหตุสัพพดาปาหินาเตจาบาธาตินันนัมปิมเหสินัง มังกาหัตກากิเลสาวาปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหตุสัมปนา